มันก็คือพวกแบบต่ำกว่าหนึ่งร้อยบาทอะไอพวกที่ว่าต่ำกว่าร้อยบาทเนี่ยไต่ยากแล้วค่ะเอามาถึงแมงกระเบิดไปแล้วโอเค เดี๋ยวเขาจะมาค่อยๆเล่นไปโอ้โหก่อนท้องเขาสวยงาม มาแล้วค่ะก้อนท้องเขาสี่ร้อยบาท โอเค ก้อนท้องแค่แถวเดียวเนี่ยก็คือได้ทุนแล้วนะคะถามว่าได้ทุนยังไงอ่าสามก้อนเนี่ยไอ้ก้อนท้องที่ว่าแตกสามก้อนเนี่ย มันมันมันจะได้คูณสิบของจำนวนไม้ที่เขาลงไป เพราะฉะนั้นที่เขาหมุนไปสิบครั้งแปลว่าซ้ำทุนแล้วค่ะที่เหลือคือกำไรเนาะที่ว่าหมุนต่อจากนั้นโอเคอย่าว่าโอ้โหเมื่อนี้รู้สึกว่ามันเป็นน่วงๆเป็นกระตุกกระตุงในจังน้อยเนาะค่ะ แต่กับว่าเป็นยังกะยังสามารถเล่นได้อยู่โอเคมาอันนี้มือกี้คือทุนเนาะค่ะจังที่บอกไปเอาโดดโดดโดดโดดโดดโอ้โหมาแล้วค่ะกำไร อย่าลืมนะคะเพราะโดดปุ๊บกดหยุดใหม่ทันที โอเค เดี๋ยวเฮ็ดเป็นประจำเดี๋ยวกับชิ้นเองเนาะคะ่ะ โอ้โหบ่เขาหาท้องเข่าแถวหนึ่งนะซองมาซองมาซองมา โอ้โหบ่เป็นอย่างไปค่ะ เออก่อนท้องมาขอเต็มแถวขอเต็มแถว โอ้โหบ่มา าใจกันนะว่าเป็นอย่างก้อนท้องนี่เป็นอย่างมันคือมักเข่าแค่อันสองอันนั่นอะเห็นปะกองท้องคือกันนะ กองท้องนี่กระสีเข่าแค่สองแถวไอ้ตรงกลางอะบ่เคยได้หลายไปก็นี่นะ เออหนึ่งพันค่ะปั๊มไม่เป็น40บาทเลยสำหรับพื่อนที่ว่าได้กดติดตาม เดี๋ยวกะขอฝากไว้น้ำเน้นเนาะค่ะกับช่องรักปันสล็อตเนาะค่ะเออหากชื่นชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่นอะอ้าวโดดอีกแล้วสวยงามมาแล้วค่ะ โดดรอบที่สอง มา มาแน่ โอ้โหวกเขาอย่าว่าโอเค ก่อนท้องค่ะ เต็มแถว โอ้โหบกมา ที่จริงก่อนท้องนี่เอาจักสองแถวสามแถวก็ได้นะซ้ำนี่กับกำไรแล้วนะ สวยงามโอ้โหคุณสิบสมมาค่ะ ได้ว่ะ หมานได้กับส่งไม่เลยละ โอเคค่ะ บวกมา2,000บาท 2 8ันแค่ปรับใหม่ต่อเลย เป็น 80 บาทเนาะค่ะ มันยังเหรียต่อได้เรื่อยๆ อยู่เนาะสำหรับเกมงัวนี่ถึงว่า ก้อนหนานี้มันจะเหรียญแล้วบ่ค่อยเข่าช่วงนี้มันกลับมาเข่าอีกแล้วเนาะค่ะ เออ ตอนที่ว่าพากันแบบย่ายหนี เกมงัวกันตอนนั้นอะขนาดอีปันเหรียญงัวประจำมันยังแบบย่ายหนีอ๋อลองคิดเบิ่งว่ามันสิบ่เข่าคักปันใดแม่นบ่อีปันนี่เหรียญงัวแบบ เล่นเป็นเซียนเึ่งแบบเล่นประจำแล้วนะ แต่ว่ามันมีช่วงหนึ่งโอ้โห เชียร์มาอีกแล้วว่ะ โอ้โห ได้มา2,400 บาทเนาะค่ะตะโพกได้หน่อยเนาะกะ ยังดีกว่าบ่ได้ ได้แค่บิ๊กวินเนาะค่ะ ถ้าเป็นตะโพกโอเคอ่ะเดี๋ยวเอาต่อขนาดอีปันมันเล่นว่าประจำเล่นแบบทู่สูตร แบบหลายสูตรแท้งอะ่ะอีปันยังยังแบบจมเนาะค่ะช่วงหนึ่งว่ามันบ่ไหวหรือพอวังวัวมันบ่เข่าเลย เออไปส่งมาค่ะ องมาค่ะสะโพกมาค่ะ โอ้โหให้เขาติดซอกกันสามั้งเลย โอเคฟิตไม่ ค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆเนาะค่ะ โอเค โอ้โห เรื่อยๆค่ะจงกว่าเขาสิเบิร์ตังโดดโดดโอ้โห เชื่อแม่งโดดดีว่ะเฮ้ยโดดดีนะถือว่าโอเคอยู่ มาดิ โอ้โหมามาเดี๋ยวว่าสวยบ่เข่าเลย มาดิ โอ้โห เสียดายถุงนะถุงก็ได้หลาย ถุงก้อง ก้อน แล้วก็พวกซองอย่างเสียเสียนีีได้หลายนะคะส่วนสมกับตะโพกนี่ได้บ่ค่อยหลายปันไหนว่าได้ตะโพกแค่ตะโพกแค่ เงินละคูว่าแล้ว โอ้โหแม่งเอ้สองพันสี่ร้อยบาทค่ะ โอเค แต่ก็ยังดีกว่าบ่ได้เลย แต่ว่าเอาจริงๆนะ ได้ก้อนท้องเรามันตกลงมาสองอันเนี่ย ยังดีใจกว่าเนาะค่ะ เพราะว่าย่างหน่อยกะโมเมนต์บิ๊กวิทล้ล่ะ ไปปรับไม่ตู่เลย 200 ไปหาสิบไม่ โอเคโอ้โหก้อนทองมาค่ะหักก้อนทองมาคือจังที่บอกนะคะว่าก้อนทองเอาสองรอบสวยกำไรมาแล้วค่ะ ก้อนทองมาสามอัน รอบหนึ่งก็คือทุนแล้วค่ะ ทุนในการหมุนสิบรอบห้ารอบสองมานี่คือกำไรแท้ๆล่ะ โอเค ค่อยๆเล่นไปโดดโดด โอ้โหบ่โดด เสียดายว่ะ เออ ไปค่ะ อีกคลิปไม่สำหรับผู้ใดที่ว่าให้กดเข่าคุมเทเลแกมเนาะค่ะ ดูนะการแนะนำว่าให้กดเข่าคุมเทเลแกมเนาะหากว่า มีกิจกรรมมีอย่างเขาก็ที่ได้หูก้อนมูเนาะค่ะ กิจกรรมแจกเครดิตฟรี สวย ลองมา โอ้โห โอ้โห เก็บไว้เอาเนาะค่ะหาวันวันบ่เขานี้ย่างหน่อยได้ไว้กะกะโอเคแล้ว โอเค กองมาร์กอะหาพันบาทเนาะค่ะ โอเค โดด โดด โอ้โหบโดดโอเคค่ะ สมมาอยู่200 บาท ไปขออนุญาตเล่นต่ออีกสิบไม่แล้วค่ะ ขึ้นขึ้นลงลงอ่ะขึ้นไป โอ้ย สวย งาม โอ้โห มาแบบตีแต่แรก กระจบแล้วนะ มาแบบตีแต่แรกกระจบแล้ว โอ้โห สภาพย่างหน่อยก็ได้ ไม่กรวินละอ่ะเอ้ยซูเปอร์ไม่กรวินว่ะหนึ่งหมื่นบาทแล้วค่ะ หโคตรเอา อันนี้แค่ เอ่อหกโตแล้วดกภาพไปเลยค่ะปั๊บไม่สูงแม่งเลยสี่ร้อยบาท โอเค ใส่สิบไม่คือเก่าโอ้โห เออ ยังยังหน่อยจะมีไว้เหรอวะ มา โดดดิ โอเค สวยงามโดดมาแล้วค่ะ โดดแล้วค่ะ โอ้โหดีนะ ปั๊บไม่สี่ร้อยบาทแล้ว แม่งโดด มา มาดิสมส่มาส่มา โอ้โหพวกเขาว่าเป็นยัง ขอคุ้นสิบเล่นคุ้นสิบแล้วค่ะ มา ถุงทองมา ถุง ถุง โอ้โหสองมาแทนไปค่ะ โอเคยังได้ถุงอยู่ มา ถุงมาโอ้โห แม่งมันก็สิหมุนต่อไปเรื่อยๆจริงๆแล้วค่ะ หาสมุนตอนมันว่าได้เลยสองก้อนค่ะสองก้อน โอ้โหสามก้อนสวยงาม โอ้โห มาว่ะเฮ้ยเกือบเต็มแถว เกือบเต็มช่อง เกือบได้คูณสิบนะโอ้โหโคตรงามไม่เอ้ยโคตรเอาซูเปอร์ไมคาวินมาแน่ๆล่ะ โอ้โหสามหมื่นหกเฮียได้ย้อนท้องอิริวะหนูนะนี่ มีดวงย้อนท้องอิรินะ ไปค่ะแปดร้อยเลสสิไม่คือเก้าค่ะ โอ้โห ได้น้ำท้องอิริ มีดวงนิ่ยนก้อนท้องเนาะค่ะ สวย งามจริงๆเลย เออ ไปค่ะ อีกสิบไม้ขอก้อนท้องอีกได้ไหมก้อนท้องอีกได้ไหมโอ้โหเดวสมอยากได้ไว้ชนไว้ว่ะ โอ้ย เออมาไว้มา ไว้มาค่ะ เก็บไว้ไปเรื่อยๆ โดด โดดโดดทำไมสวยงามโอ้โหนี่เราเก็บไว้มา เก็บไว้เรามันโดดค่ะ เก็บไว้เรามันโดดเนาะอย่าว่า สมมา เต็มแถว เต็มแถวโอ้โหมามาดิสะโพกก็ได้อ้าซองมาค่ะซองมาเต็มแถวไหลมาบอกมาโอเค ยังในรุ่นสมอยู่สมมาดิ โอ้โหขาดตัวเดียว แปลว่าแบบที่เขาเก็บไว้บ่พอเนาะค่ะ เออ เก็บไว้บ่พอมันก็เลย ไปเปลี่ยนช่องสุดท้ายบ่ได้ เออพันหกค่ะ ไปสิบไม่สุดท้าย อ้าท้องมาเสยโอเคค่ะมื่นหกอันนี้ตั้งใจว่าเป็นสิบไม่สุดท้ายเนาะ เบอร์นี้เดี๋ยวกะเซาเลยเนาะค่ะ อย่าว่าอย่าว่าอย่าว่าอย่าว่าบอกเขาเลย เออได้สมอยู่มา โอเคอ่ะเดี๋ยวนูนะก็ขอพอซ้ำนี้กันแล้วกันเนาะค่ะ เดี๋ยวก็ขอฝากไว้น้ำแน่นอกกับช่องรักปันสลอนเนาะค่ะหากชื่นชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นูนะน้ำแน่นอกแล้วก็อย่าลืมอ่ากดเข่ากลุ่มเซียนพ่อ VIP เนาะค่ะ เป็นกลุ่มเทเลแกรมเนาะค่ะโอเคเดี๋ยวจังไรเมื่อนี้นูนะก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะค่ะพรไม่คลิปหนาเนาะสำหรับเมื่อนี้สวัสดีค่ะ